love that. เธอนั้นอยากจะเล่นแต่เกมกูไม่ว่างกูจะทำเพลงทำเพลงไอ้วันได้พี่แก một tà huy theo huy tham dê nhì Thà này lắc cú mê tông là tam dê nhì Cú ra một tà huy theo huy tham dê nhì Một tà huy theo huy tham dê nhì เช็คพีเอ็มเงินเข้า 50k เงินไม่มี you cannot say เซกับกูก็แค่วันไหนที่กูพูดมึงเข้าใจไหมแต่ที่กูพูดมึงเข้าใจไหม 50k พวกมึงมีไหมมีไหมแค่พูดพวกมึงอยู่ไหนอยู่ไหนมีใจจะไปไหนก็ไปเย่เย่เธอไม่มีเยื่อใยเธอจะมาทำไม เป็นแค่เป็นแฟนเธอควรไปไกลลเป็นแค่เป็นแฟนเธอควรไปไกลล